การเก็บเกี่ยวเพื่อขายสด เมื่อฤดูการเก็บเกี่ยวมาถึงเกษตรกรจะใช้การสังเกตใบธงแต่ช่วงการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุด คือช่วงระยะข้าวพลับพลึง หรือ 28-30 วันหลังออกดอก ข้าวไม่อ่อนไปและไม่แก่จัด เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องจดบันทึกวันเวลาออกดอกในแปลงนาของตัวเอง เพื่อวางแผนนัดหมายรถเกี่ยวข้าว